มามามามาก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อนไปลุยกันต่อ 30สปินนะตามสูตรของเราเลยนะครับผม มาดูว่าสูตรนี้จะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะ ไม่ได้เล่นสูตรนี้มา เออนานบ่นานอยู่นานอยู่ น่าจะเป็นเดือนได้แล้วมั้งนานโขอยู่วันนี้มาลองดูนะครับผม ทรงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยทรงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยวัว เอาหน่อยเพื่อน ชืบอะชืบอะชืบโอ้โหวาย วายมาเป็นแถวขนาดนั้น ยังไม่แตกเลยเพื่อนอะไรวะเนี่ย โอ้โหไปขยับเบ็ดกันเลยละกันนะครับผมไปเบ็ดยี่เลย เบ็ดยี่เลยก็จะสูตรกันต่อเหมือนเดิมนะเมื่อนะมามามามันต้องมาหน่อยแหละวะ ผมมันต้องมาบ้างแหละ เอาชิบหายเน็ตเน็ตกูเอาเอาเอาชิบหายแล้วเมื่อนเน็ตค้างโอ้โหแล้วมันมาค้างอะไรตอนนี้วะเนี่ยช่วงนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีจริงๆนะมันขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมามันไม่เป็นไรไม่เลยมันไม่ขัดต่อสูตรเราเท่าไหร่นะจังหวัดไอ้หูเนี่ยนี่จังหวัดนี้วางมาเต็มกราฟอย่างนี้ก็สวยงามเลยครับรางวัลก้อนหย่างก็ตกไปเจ็ดร้อยกว่าบาทนะมันเอาเอาเรื่องเอาเรื่องว่ะ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 โอ้โห มันกำลังมาดีเลย อย่าพึ่งอย่าพึ่งกระตุกดิเออ มาหน่อยมาหน่อย มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย ตามผมมาในเมนิปังหมดเอาไว้ได้เลยนะเพราะน้ำมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผมนี่ไงรางวัลก็ยจงโตวราโอ้โหไม่ใช่ว่ะแต่ตัวแพงนะเมื่อกี้ตัวแพงนะเพื่อนนะสองร้อยไปได้อยู่นะแตกไปอย่างนี้ก็ได้อยู่นะไม่ต้องแตกหนักมากมาย ขอให้แตกก็พอ แต่ไม่เอาส้มอ่ะจริงคือผมแบบ ผมแตกอะไรกันที่มันไม่ใช่ส้มอ่ะเห็นส้มแตกเนี่ย เห็นส้มแตกอย่างนี้แล้วไม่งุนหงิดมันแตกเบาเกิน แต่ก็ยังดีกว่าไม่แตกเลยวะไปเบสสามสิบกันต่อเลยนะ ครับเมื่อนะ ตามสูตรเราก็คือเราต้องขยับเบ็ดขึ้นไปทีละนิดด้วยนะเมื่อนะสูตรสิบสามสิบพอเนี่ย ต้องขยับเบ็ดขึ้นไปทีละสิบสิบสิบไปเลยนะครับผม ฟีเจอร์เข้าให้กูหน่อยเถอะฟีเจอร์หนึ่งว่าจะเข้าเจ็ดคก เหมือนจะมานะ เหมือนจะมา เหมือนจะมาแต่ก็เงียบ เอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อน เอาหน่อยโอ้โหไม่เห็นทรงเลยว่ะเพื่อน ผมไม่เห็นทรงว่าฟีเจอร์มันจะเข้าให้กูเลยเอยจังหวะนี้อันนี้ไงนี่ไง กูกำลังบ่นเลยแล้วมันก็มาพอดีเลยว่ามันกำลังบ่นเลยมันก็มาพอดีเลยนะครั้งมาจังหวะนี้ ขอตัวแพงๆแบบคูณสิบนะขอตัวแพงๆมาคูณสิบนะไม่เอาส้มอ่ะจริง ไม่เอาส้มกูบอกอยู่ว่าไม่เอาส้มมึงมาทำไมวะเนี่ยเออไปกันต่อมันไปกันต่อโหถ้าตัวแพงมานะบอกเลยว่าจังหนับ ถ้าตัวแพงมาหนีตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ซองแดงก็ได้นะ ซองแดมบอกเลยว่าจังนะกอุ้ยเต็มกราไปเมื่อจังหวะนี้คูณสิบหมับเข้าไไปนะครับผมเรียบร้อยก้อนโคตรใหญ่โคตรโตแน่นอนนะจังหวะนี้ซูเปอร์มีกาไป 3,000 บาททวนนะครับเมื่อนะ โอ้โหเช็ดเคโอ้เดี๋ยวหมดสปินนี้เดี๋ยวพอเลยดีกว่านะครับ โอ้ยพอเลยดอกเดียวเพราะดอกนี้พอเลยจริง กำไรเน้นๆเลยนะครับนะโอเค วันนี้ผมขอพักถึงเท่านี้เลยนะครับ ผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะเพื่อนนะและถ้าใครตามมาเล่นนะครับผมสามารถตามผมมาในมินิปังหมดเวลาเช่นเคยเลยนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ